ี่ปันบอกว่าเป็นวิธีเก็บไว้ให้ได้หลายๆก้อนเราเขาจังไปใส่ไม่เอ่อซิปไม่คือเกาเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างนะไม่ปกติอะซิปไม่คือเกาไม่จะเป็นการสะสมไว้ในช่วงแรกๆเนาะค่ะ สวย โอเค บวกมหาบาทค่ะ ขอแค่เสือบ่เต้นไม่บาทก็พอ ตอนนี้อ่าโอเคสำหรับเวลาที่ใส่เหรียญเนาะค่ะนุนะเหรียญตอน 11 โมงเนาะมันกับบแมนเวลาสูตรเวลาเสิร์ตย่งดอก ตื่นสายเนาะค่ะ 11 โมงก็คือ 11.00 เลยอะตอนเนี้ยเออเออสองหนึ่งศูนย์อะ เมื่อแล้วขออนุญาตปรับใหม่เนาะค่ะ เป็นเอ่อ10 บาทเนาะ โอเค จนกว่าเสือจะเต้นเนาะค่ะ เขาจะเล่นไม่ 10 บาทไปเรื่อย ๆ เนาะ เพราะว่าเขาได้เก็บไว้ไม่บาทเรียบร้อยแล้ว 30 รอบ เออ ไปค่ะ ปล่อยให้มันไหลไปเรื่อย ๆ หากสมมติว่าเสือเต้นปุ๊บให้เขาไปเริ่มเก็บไว้ไหมสภาพ โอเค ไปค่ะเรื่อย ๆ อันที่จริงมันกับไม่ค่อยต่างกับไอ้ที่เขาเล่นปกติเนาะไอ้สูตรซิปไม่อะเพียงแต่เขาไปเก็บไว้ก่อน ในช่วงแรกๆสามสิบไม่แค่นั้นเอง แต่ว่ามันเป็นไม่บาทเนาะค่ะ เฮ้ยสวยโอเคค่ะได้สมไม่แต่ว่าเขาไงอยู่นะ เฮ้ย ขาดอันเดียวอะโอ้โห เชี่บว่าเขาไป เก็บไม่บาทคือเก้าแล้วค่ะ ไปเริ่มเก็บไว้ไหมสามสิบไม่เนาะ โอเค ค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะบอสต้องเฝ้า สูตรนี่เพราะว่ามันจะเสียเวลาตอนเขาเก็บไว้ แต่ก็ไม่ได้โดนบันไดอะแค่สสามิบไม่เองเนลาเชื่อว่าทุกคนมีเวลาเล่นแน่นอนอยู่แล้วเล่นกีดเบิดเมืองสิ โอ้ยอย่าโดด เออ สวยวายมาวายมาทำไมเฮ้ยโหพวกเขาสวย สวย มาดิ มาดิ เออ ขอไว้หลาย ๆ อ่ะ ถ้าเป็นไม่บาทนี่ ขอไว้หลายๆนะคะสวยสามันเลย มา ก็ต้องแตกหลายก็ได้แต่ขอไว้หลายๆสวย โอเคร้อยยี่สิบหกใช้สิบบาทให้เก้านะคะเพราะก้อนอันนี้เขาขึ้นสองร้อยไปแล้ว ไป สิบไม่หาพวกเขา สิกลับไปเรียนสูตรเก้า แล้วก็สิไปได้อีปันน้ำ มาดิ เออก่อนท้องมา ก่อนท้องมาซอยชีวิตเนาะค่ะ แต่ว่าเขาจะบ้านี้ปรับใหม่เนาะจนกว่าเขาจิเอ่อคนว่าอย่างอะคลอด เฮ้ย สวยว่ะ ได้อยู่นะ อีกสองร้อยค่ะ ไปเดี๋ยวเบิร์นนี่ปรับคืน20 บาทเนาะ เฮ้ยเชี่ยโคตรเอา แตกนอกมาแล้วค่ะ โอ้โหสมพูสิบไปอีกสามร้อยเท่าไหร่ละเจ็ดร้อยแล้วค่ะ สวยเจ็ดร้อยเจ็ดบหกบาทไปขออนุญาตปรับใหม่แล้วค่ะยี่สิบบาท ออโต้สิบข้างขึ้นเก้าแล้วค่ะไม่ได้อยู่นะโคตรเอายี่สิบบาทไป จนกว่าจนกว่า เสือมันสีเต้น เขาค่อยลงไปเก็บไว้ไม่บาดมึงไหมนะคะ ระหว่างนี้เขาก็กดเล่นไปเรื่อยๆเนาะ โอเคติดไม่โดดเห็นไหมโมเมนต์โดดดิ เต้นเห็นไหม สวย โอ้โห บาดแต่พวกก้อนทองเลยว่ะสี่ร้อยบาทเนาะค่ะพันหนึ่งละเดี๋ยวเบิ่งก่อนเรามันสิอยู่แถวๆพันหนึ่งว่าหรือว่าสิลงไปพื้น มาโอ้โหมามาเออโอ้โหมามา เออ สวย สวยนั่นละมาแล้วค่ะ โอ้โหได้ซองน้ำรอบนี้ มาดิ เออ โอ้โห เต็มช่อง เต็มช่องค่ะพันหกก็มาที่ล่ะ โอ้โหได้อยู่นะไหลไปไหลไป ำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดติดตามเดี๋ยวนนะกบขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเนาะหากชื่ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นูนะน้ำแน่เนาะค่ะเออแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มเทเลแกรมน้ำเนาะกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อ VIP เนาะค่ะ เขามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้2พันหาเนาะตอนนี้ ไปเดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่กันต่อเลยเนาะค่ะโอเคเป็นไม่บาทเนาะออโต้30ข้างเนาะค่ะ คือเก่า หากสมมติว่าเสือเต้นปุ๊บให้เขาไปเริ่มเก็บไว้ไมเนาะก็คือไม่บาด30 รอบอะละแต่หากคนมีเวลาก็เอาเป็นหาสิบรอบก็ได้เนาะเพราะว่าแห้งไว้หลายเท่าไหร่แห้งดี เฮ้ยยาเต้นกับพอไม่บาดเนี่ยยาเข่ากับพอขอร้องล่ะ มา มันไม่ได้เบิดหลายปนะเนาะบางคนบอกว่าเสียดายตังเก็บไม่บาดตังแบบ 30รอบอย่างเงี้ย ก็คือมันไม่ได้เบิดหลายปันไดเราอีกอย่างหนึ่งเขาได้วายมาหลายเนาะค่ะ เวลาเสือ เออเวลาเสือมันเข่าอ่ะเสือมันเต้นอ่ะเออโอกาสที่จะเข่าคุ้นสิบมันหลายกว่าเนาะค่ะ สวย ก่อนทองมาไม่บาทีอย่างวันเนี้ยยี่สิบบาทเนาะค่ะโอเคเบิดแล้วไม่บาทไป ปรับไม่ต่อเลยเป็น 60 บาทเนาะค่ะโอเคสิบไม่ทางข้อสามพันนี่เขาจะใส่เอ่อไม่ลอยนึงเนาะค่ะ โ้เสียดายเมื่อกี้ ขาดแค่ลอกเดียว เมื่อสั้นเขาจะได้ เอ่อคุ้นสิบหรอเนาะสวยสวยขอเสือเต้น ขอเสือเต้นปิดไม่พ่อหาด้วยเสือเต้นอะห้าไส้สูตรนี่โอเค โอเคบอกเขาเลย เอาโดนอีก โอ้โห เออ เออ ก้อนท้องเข่าค่ะ ก้อนท้องเข่าบวกมา 1,200 บาทเนาะ เฮ้ยบอมา โอ้โห ดึงภาพโดนแบบพี่อย่างวะเนี่ย สวย สวย เออสมมา ไปสิบไม้จนกว่า เสือมันจะเต้นเนาะค่ะ เขาจะเล่นไปเรื่อย ๆ ทีละสิบไม้สิบไม้ อโอ้โหสมะโอ้โหไว้เข่าหลายแต่ว่าเสือบ่เต้นไห้ว่ะ สภาพ เออ เออ มาดิ สวย มาดิ โอ้โหมาให้อย่างวะเนี่ย บ่ค่อยเข่าบันไดเลย ต้องใส่โนนะต้อง ขยับเวลาเล่นไหม โอ้ยบ่ค่อยโอเคบันไดว่ะ สวยก่อนท้องมา กะยังดีที่มีก้อนท้องแตกไข่เรื่อยๆ เนาะค่ะ ถ้าบ่มีก้อนท้องนี่น่าจะเบิดไปโดนแล้วนะไอ้สิบไม่โอ้ว่าเต้นไหหลีว่ะ ฉันละนายสองพันค่ะ ไป เออ โอ้โหแตกนอกมาบ่เข่าเสือเต้นจนแตกนอกมาว่ะนี่อย่างวะเนี่ย โอ้โหสภาพพันแปดเนาะค่ะโอ้ยมาสีแมมเลยบ่เข่าอีหลีเลยวอ่ะ โหไว้เก็บจนมู้มงสิเก็บยังไงเราตอนนี้สามพันไปขยับไม่เป็นร้อยนึงค่ะไห้มึงเข่าได้เถอะไม่ร้อยนึงแล้วเนี่ยสิบไม่ ไป เออห้าร้อยเออ สวย โอ้โหก็สิม้าให้นะ โอเค แต่ว่าเสือก็ยังว่าเต้นให้เราอ่ะเขายากเขาเย็นนี่หรือวะเนี่ย เออ ไปขออนุญาตปาไ้เป็นสองร้อยเนาะค่ะไม่ค่อยได้เก็บไม่สามสิบเลยว่ะบอแมนไม่สามสิบไม่ได้ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้เก็บไม่บาทสามสิบรอบเลยเพิ่งเก็บไปแค่สองเทียนึงเพราะว่าเสือเต้นมันบ่เข่าเนาะ มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โหถุงมา มาดิสมมา โหสภาพ มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โหเชี่ยอย่างเนี้ยโอ้หนึ่งพันบาทค่ะกับจังหวะแหละเนาะ บางทีเวลาเล่นมันบ่ดีอ่ะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากตัดสินเนาะค่ะว่าสูตรของเขาดีบ่ดี เพราะว่าเขาก็เล่นเขาอ่ะ เอออีปันมันก็เล่นเขาเนาะ เอาจังซ่เดี๋ยวหนูนะจะมาร้องเวลาอื่นกันแล้วกัน เบื้องว่ะเหลือสามพันแล้วเนี่ยเป็นจะซังอีหลีเด้โอ้ยบ่มีดวง คือเขาระวะสูดูว่าเขาเล่นเวลาว่าถึก เอาซิเดี๋ยวหนูนะไปเล่นตีนึงก็แล้วกันเออโอ้โหเหลือสองพันหาเอ้าอุ้ยอุ้ยก้อนทองมา เกินปุยมุ้ยมาดิ มาดิ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 ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันไหมคลิปหน้าเนาะสำหรับเมื่อนี้ สวัสดีค่ะ